ใครๆจะทนร้องก็มองเหตุการณ์แม้หลอกสาวางทำหน้าความจะกลูกทำตัวตัวเมียเลยว่า ไปเลยนะครับเพื่อที่จะขึ้นมา แล้วจะได้สนุกสนานกัน ยาวๆเต็มอิ่มนะครับ